ให้ท่านกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล พร้อมเลขบัญชีธนาคารหมู่ทุกอย่างต้องตรงกัน จากนั้นให้ท่านเลือกรับโปรโมชั่นหรือไม่รับ และกดถัดไป ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมัครง่าย จ่ายจริง ปลอดภัย